จากสิ่งที่ครูได้กล่าวไปนิสิตคงพอจะสรุปได้ว่าลักษณะของภูมิปัญญากีฬาไทยนั้นเป็นอย่างไร ในหัวข้อต่อไปครูจะพูดถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายประโยชน์ของการเล่นกีฬาไทย ในที่นี้จะขอยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสักสององค์ เพื่อที่จะให้พวกเราได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้น ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เล่นกีฬาและการออกกำลังกายว่าอย่างไรองค์ที่1นนะครับในพระราชบัญญัติกล่าวไว้ว่า การออกกำลังกายเนี่ยถ้าทำมากไปก็จะช้ำถ้าทำน้อยไปก็จะเฉา การออกกำลังกายที่ดีนั้นควรจะออกกำลังกายอยู่ในระดับพอดี พอเหมาะไม่หนักแล้วก็ไม่เบาจนเกินไป พระราชดำรัสองค์ที่สองนะครับ ได้กล่าวไว้ว่า การออกกำลังกายนั้น เป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์เพราะธรรมชาติของมนุษย์สร้างมาเพื่อให้ใช้ในการเคลื่อนไหว ถ้าร่างกายเราได้เคลื่อนไหวมาก ร่างกายก็จะเจริญขึ้น ถ้าร่างกายเราเคลื่อนไหวน้อย ก็จะอับเฉาและจะเหี่ยวแห้งลงตรงนี้เป็นพระราชดำรัสให้เน้นถึงการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกาย มีเพลงอยู่เพลงหนึ่ง ซึ่งเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีหรือที่เรา รู้จักกันในนามของนายสนานเทพหัดสดินณอยุธยา หรือเราเรียกสั้น ๆว่า ครูเทพได้ประพันธ์เพลงขึ้นมาเพลงหนึ่ง คือเพลงกล่าวกีฬา ที่ใช้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา จากเพลงเพลงนี้จะเห็นได้ว่าครูเทพนั้นได้แฝงถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและประโยชน์ของการเล่นกีฬา ครูจะเปิดเพลงกล่าวกีฬาให้นิสิตได้ฟังและให้นิสิตช่วยกันวิเคราะห์ว่า พลงกาวกีฬาตรงนี้สามารถสร้างประโยชน์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคมอย่างไร เชิญฟังเพลงครับ